Thank you. างต่อไปครับตัวอย่างต่อไปนะครับก็อยากให้ผู้ศึกษาได้ลองเห็นภาพนะครับ โดยในรายละเอียดเนี่ยนะครับสามารถศึกษานะครับและค่อยๆดูไปได้นะครับ จงหาพื้นที่ของบริเวณที่ถูกปิดล้อมด้วยโค้งพาราโบลา y เท่ากับ x กำลัง 2 ลบ 4 กับแกน x และเส้นตรง x เท่ากับ ลบ 2 และ y เท่ากับไอโทษ และ x เท่ากับ2นะครับพี่นา กราฟนะครับวาดกราฟคร่าวๆทำไมต้องวาดกราฟครับ เพราะเราจะต้องพิจารณาว่าเขาอยู่เหนือแกน x หรืออยู่ต่ำกว่าแกน x นะครับ เพราะว่าวิธีการที่อธิบายไปเบื้องต้นนะครับ ถ้าเหนือแกน x เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอก เพราะอินทิเกรตยังไงก็เป็นบวกนะครับ แต่ถ้าต่ำกว่าแกน x เนี่ยอินทิเกรตแล้วค่าจะติดลบนะครับ อ่ะดูกราฟครับ เราจะเห็นได้ว่าโอ้โหกราฟออกมาชัดเจนครับว่า สิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าเราวาดกราฟตัวนี้เป็นพาราโบลานะครับ x กำลังสองลบ 4 วาดกราฟมาได้กราฟนี้นะครับปิดล้อมเส้นตรง x เท่ากับลบ 2 คือเส้นตรงเส้นนี้นะครับที่ผมขีดเส้นปะนะครับ กับ x เท่ากับ2นะครับแสดงว่าเขาต้องการแอเรียบริเวณที่แรงเงานี่นะครับอ A ตัวนี้นะครับ เราก็จะได้ว่าเหมือนเดิมครับ ให้ f(x) เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ต่อเนื่องแน่นอนไม่ขาดตอนตรงไหนนะครับ จากลบ 2 ถึง2นะครับ แต่เราจะเห็นได้ว่าทุกๆ f(x) เขาอยู่ต่ำกว่าแกน x หมดเลย ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับ เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เราต้องการเห็นไหมครับเขาจะใช้สูตรต่างกันเล็กน้อยนะครับ สูตรต่างกันเล็กน้อยก็คือ ข้างหน้าต้องมีอะไรครับ ข้างหน้าต้องมีลบนะครับ ข้างหน้าต้องมีลบ เพราะฉะนั้นถ้าในเชิงการคำนวณก็คือเรา อินทิเกรต x กำลังสองลบ 4x ออกมาก็ได้ตัวนี้นะครับ จากปิด 2 ถึง ใครครับ 2 เราก็แทนค่า 2 ก่อนนะครับ ได้เท่าไหร่ แล้วก็แทนค่าลบเลยครับ ลบ 2 ตรงนี้ ผมพิมพ์ผิดนะครับ อาจจะต้องคำนวณนนะครับ ตัวนี้ได้ โทษนะครับงั้นต้องคำนวณละ เพราะว่าตอนพิมพ์มาพิมพ์ผิดนะครับ ได้ 8 ส่วนอะไรครับ 8 ส่วน 3 ลบอะไรครับ ลบ 8สำหรับตัวแรกนะครับ ลบกับตัวที่ 2 ก็ได้ลบอะไรครับ ลบ8ส่วนอะไรครับ ส่วน 3 แล้วก็ลบอะไรเช่นกันครับ เป็นบวก8นะครับ เพราะว่าตัวนี้ลบ 2 ลบ 2 ลบลบ4เป็นบวก8นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับ จากตรงนี้ อันนี้ขออนุญาตเอาออกนะครับ เดี๋ยวมันจะวุ่นวายตานะครับจะคำนวณใหม่นะครับ ตัวนี้ได้เศษ8ส่วน3นะครับลบ8 ได้บวก 8 ส่วน3นะครับแล้วก็ลบอะไรอีกทีนึงครับ ลบ8เทคลบเข้าไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับ อย่าลืมว่าเขามีอะไรข้างหน้าครับ ทั้งหมดนี่เขามีลบอยู่ข้างหน้านะครับ ตามกติกานะครับ เราก็จะได้ 8 ส่วน3นะครับ เป็น 16นะครับ16 ส่วน3นะครับ ลบอะไรครับ ลบ 16นะครับ แล้วมีลบรอข้างหน้านะครับ ถ้าเราบอกว่าเราได้ตัวนี้เป็นลบนะครับ ลบตัวนี้เป็น 16 นะครับ ลบ 3 6 8ทด1ใช่ไหมครับ 3 1 3 เป็น 48 นะครับ ส่วนด้วยอะไรครับ 3 เพราะฉะนั้นข้างในได้ลบเท่าไหร่ครับ ลบ32ส่วน3นะครับ อ่า ข้างในได้ลบ 32ส่วน3ลบ ลบ เป็นอะไรครับ เป็นบวก เพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้โค้งตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ โทษนะครับมาเขียนตรงนี้32ส่วนอะไรครับ ส่วน 3 นะครับ